สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ค่ะเริ่มต้นตัวแรกกันเลยนะคะ ฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขหรือว่าฟังก์ชัน if ฟังก์ชัน if คือการสร้างสูตรแบบมีเงื่อนไข ผลที่ได้จากเงื่อนไขนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดลงไป ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ ที่มีค่าเป็นจริงและเท็จถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำตามคำสั่งชุดหนึ่ง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทำตามคำสั่งอีกชุดหนึ่งเป็นต้นค่ะ รูปแบบนะคะฟังก์ชัน if เท่ากับ if logical test value if true และ value if front นะคะก็คือฟังก์ชัน if นะคะจะประกอบด้วยเงื่อนไขนะและค่าหรือข้อมูล ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ค่าหรือข้อมูล ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ต้องการคิดค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายโดยมีเงื่อนไข ถ้าทำยอดขายต่ำกว่า 30,000 จะได้ค่ารถ 500 บาท ถ้าทำยอดขายได้มากกว่า 30,000 ขึ้นไปจะได้ค่าคอมมิชชั่น 10%นะคะ การใช้สูตรนะคะฟังก์ชัน if ขั้นตอนแรกนะคะเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องที่เราต้องการหาผลลัพธ์ก่อนนะคะ จากนั้นไปใช้คำสั่งที่แท็บฟอร์มูลานะคะ โดยการ insert function นะคะ แล้วก็ค้นหาฟังก์ชันนะคะ if ขึ้นมานะคะในช่อง function agreement นะคะ logical test นะคะตัวแรก ก็คือเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือถ้ารายได้นะคะก็คือช่อง e 15นะคะมากกว่า 30,000นะคะเราใส่เงื่อนไขลงไปนะคะเงื่อนไขที่เป็นจริงก็คือถ้ามากกว่า 30,000ก็คือให้ คูณด้วย ค่าคอมมิชชั่น 10%นะคะคูณสิซ็นะคะและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือจะได้ค่ารถ500 บาทนะคะเราใส่ลงไปในช่องที่เงื่อนไขที่เป็นเท็จนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ นะคะจะได้ผลลัพธ์นะคะ ตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็ทำการ Copy สูตรลงมาค่ะ ฟังก์ชันตัวต่อไปนะคะ เป็นการหาค่าผลรวมแบบมีเงื่อนไขหรือว่าการใช้ฟังก์ชัน sum if ค่ะ รูปแบบของฟังก์ชันนะคะ เท่ากับ sum if แล้วก็ rank นะคะ rank ก็หมายถึงช่วงเซลล์ ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria นะคะ criteria ก็คือ เงื่อนไขที่ระบุโดยจะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ค่ะ แล้วก็ sum rank นะคะก็คือช่วงเซลล์ที่ต้องให้หาผลรวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นะคะ ตัวอย่างนะคะ ต้องการหาผลรวมเฉพาะ Product ที่มีรหัส 41 เท่านั้นนะคะโปรดักที่ มีรหัส 41นะคะหาผลรวมนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการหาผลลัพธ์ก่อนนะคะ จากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Formula ค่ะ Insert Function แล้วก็ค้นหาฟังก์ชันนะคะ sum if นะคะ เราได้ agreement นะคะของ ฟังก์ชัน subit ขึ้นมานะคะ โดยการตัวแรกนะคะ ค่าของ rank นะคะ ก็คือช่อง product id นะคะ เราเลือกกลุ่มเซลล์นะคะที่ช่อง product id criteria ก็คืออเงื่อนไขนะคะ ก็คือหาค่าผลรวมของตัว product ที่เป็นรหัส C 11เท่านั้นนะคะซัมแรงก็คือในช่อง total price นะคะ หรือว่าช่องผลรวมนะคะ เราก็เลือกข้อมูลเข้ามานะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน sum if นะคะ ตามที่เราต้องการ